สำหรับประโยค这是什么แปลว่านี่คืออะไร คำว่า这แปลว่านี่ คำว่า是แปลว่าคือ คำว่า什么แปลว่าอะไร สำหรับประโยค这是一个椰子磨碎机แปลว่านี่คือเครื่องขูดมะพร้าว คำว่า这แปลว่านี่ คำว่า是แปลว่าคือ คำว่า 个แปลว่าหนึ่งอัน คำว่า椰子แปลว่ามะพร้าว คำว่า磨碎机แปลว่าเครื่องขูด